ไเนี่ยไม่มีเห็ดด้วยอายุเข้าแล้วแปก็มีาในการของแม่บ้านแม่อทุกคนส้มบ้านใครเป็นอย่างนี้บ้างมีเพลงด้วยว้อยครับโอเคครัเด็กน้อย เก่งมากพ่อค้าต้องอยู่นะไปไหนนะเข้าใจไหมคะ โอเคน่ารักมากไปไหนไม่ได้แล้วทีนี้นะคะน้องน่ารักมากครับ ข่าวด่วนข่าวด่วนตอนนี้เพื่อนผมมีเซิร์ฟ ชื่อว่ามิกุซิตี้นะครับ เป็นเซิร์ฟที่เล่นเกมไฟเอ็มด้วยกันนะครับ อย่าลืมไปจอยเซิร์ฟนี้กันด้วยนะครับทุกคน เดี๋ยวลิงก์ผมแปะใต้เดสคริปชันนะครับ อันนี้คือรูปปาล์มไผ่ที่ผมได้ไปวางขายในงาน AP Marketplace นะครับทุกคน แต่ว่ามันผ่านนานแหละปาล์มไผ่ได้มาค่ะวันนี้ไอ้จริงนะคะเรงมีหลายอย่างมากที่เก็บตัวในงาน

ของคาวทอดมันปลาอินทรีย์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบทอดนะคะในชุดละหกสิบบาท ก็คือมื้อเย็นวันนี้ฝากท้องที่นี่ไม่ต้องไปไหนละ คือเข้ามาในงานปุ๊บ โอ้โห ทุกอย่างมีให้ครบภายในงานก็จะมีพวกอาหารนะครับ มีทอดมันมีขนมเค้ก มีไอติมขาย อะไรอย่างี้นะครับ อันนี้ก็ซื้อทอดมันมาหนึ่งนะครับทุกคนรสชาติคือดือเวอร์และนี่ก็คือส่วนของหน้างานนะครับทุกคน หน้างานก็จะมีการตกแต่งแบบสไตล์ฟาร์ม อะไรอย่างนี้นะครับทุกคนถ้ารแล้วเดี๋ยวเราไปเรกับบรรยากาศในการงานนี้กับเราดีกว่าส่งให้เลยนะครับ รถอะไรครับนมรถนมนะ สวัสดีครับเอาไอติมรสปลาเค็มครับเอ้ไม่ใช่ เขามีไอติมรสช็อกโกแลตรสนมแล้วก็อีกรส หลากหลายเลยนะครับที่ปิดเสียงเอาไว้คือเดี่ยวลิขสิทธิ์เข้านะครับ ทุกคนไม่อยากให้ติด จากนี้ไปจะเป็นการโรยติมนะครับโอ้โห ลุงโรไอติมแล้วนะครับหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนแล้วก็ อร่อยมากเลยทุกคนแบบฟินเฟอร์ทั้งหมดนี้ไปติดตามได้ใน a g TLPO นะครับทุกคนใครอยากดูต้นไม้หรืออะไรอื่น ๆนะครับ ทุกคนมีการลงสตอรี่บ่อยมาก ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ฝึกถ่ายแบบมุมแปลกๆด้วยแหละครับทุกคนไม่อยากให้มันจำเจนะครับ ไปดูคลิปกันเลยโอนได้นะคะถ่ายต้นแรกได้แล้วทุกคน่ขอบคุณมากนะครับ ดูแได้แลทุกคนอันนี้เป็นของรางวัลชิ้นแรกนะครับ ได้เป็นแก้วนะครับต้นไม้ต้นนี้สิทุกคน ต้นไม้เนี่ยได้มีเห็ดด้วยสามชิ้นร้อยเดียวค่ะเห็นไหมคะ มาค่ะหยิบกันสามชิ้นดีกว่านะคะ เพราะว่าเราจะได้ซื้อทั้งทีเนี่ยแบ่งนะที่ห้องที่บ้านได้เลยได้เลยค่ะ อร่อยทุกอย่างก็ได้นะคือหนึ่งเลยให้ความสวยงาม ความชื้นสูงด้วยนะคะ คือปลูกแล้วไว้ในห้องแล้วได้ความสดชื่น แล้วก็ช่วยดูดสารพิษที่ปนเปื้อนในอากาศได้ด้วยค่ะ ราคาไม่แพงนะคะ ถ้าพร้อมกระถางแบบนี้ปางไผ่เขาจะจำหน่ายกันอยู่ที่ราคา 89 บาท89บาท ใส่กระถางอยู่แล้วหรือว่า้าบาทเอาไปใส่กระถางของตัวเองห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะคะเห็นไหมว่าสีเขียวนะคะแค่อะไรที่เป็นสีเขียวก็ช่วยทำให้เรารู้สึกสดชื่นกันแล้วค่ะวันนี้ใครอยากจะได้ความสดชื่นจากความแข็งมาซื้อได้เลยค่ะฝากไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะส่งเข้าเพลงให้กับทุกท่านได้ฟังเพลงกันแล้ว ตอนนี้ลูกบปา้ขามาถึงแล้วลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อม ุดลงทะเบียนจะมีให้โชว์คิวให้โชว์พลิเคชั่นสมาร์ทโดเพื่อจับรางวัลทันทีนะคะจับรางวัลรับฟรีไปเลยค่ะซึ่งในนั้นจะมีทั้งกิวเชอร์จากเซ็นทรัลมาซาหรือว่าจะเป็นส่วนลดจากการแอร์ก็มีให้บริการความแม่บ้านแม่บริการพื่กคามสะอาดนะคะจากแม่บ้านของเราก็มีให้ด้วยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวประมาณหนึ่งทุ่มทางสมาร์ทโนจะแจกให้ทั้งหมดหกรางวัลค่ะแล้วก็หกโมงเดี๋ยวแจกเอนทีเราจะมีแล้วก็หกโมงเดี๋ยวทุกคน ส้มบ้านไทยเป็นอย่างนี้มัางมีเพลงด้วยเว้ยไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นแล้วเว้ย ที่ไทยก็มีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยส้มมีเพลง อันนี้ก็เป็นรางวัลชิ้นที่สองที่ผมได้ไปรับมานะครับ เป็นกระติกน้ำนะครับ และเกี๊ยวซาที่นี่คือแบบ เกี๊ยวซาไส้ไก่นะครับ อิสลามกินได้ อร่อยมากแซ่บมากคือปัง